สวัสดีค่ะนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรนะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิศักดิ์สุขขำศรีนะคะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตานะคะ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ เราจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานในการควบคุมนะครับซึ่งหนึ่งในมาตรฐานในการควบคุมนะครับเรื่องขององค์กรนั้นนะครับจะมีคณะกรรมการที่ชื่อว่าโคโซนะครับที่ย่อมาจากว่า the Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission นะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยก่อตั้งมาด้วยองค์กรหลักของสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านธุรกิจอยู่ 5 สถาบันได้แก่ สมาคมผู้สอบบัญชีนะครับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกาครับหรือ AICPA สมาคมผู้ตรวจสอบภายในนะครับหรือ IIA สมาคมผู้บริหารการเงินครับหรือ FEI สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ AAA AAA นะครับ และสมาคมนักบัญชีเพื่อการบริหารนะครับหรือว่า IMA ทั้ง 5สถาบันนี้นะครับ ได้ ประชุมแล้วก็กำหนดแนวทางนะครับ ในการบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ เป็นลักษณะของมาตรฐานขึ้นมานะครับ โดยแนวความคิดของมาตรฐานของโคโซนี้นะครับ จะพิจารณานะครับควบคุมในองค์ประกอบ 5 ด้านนะครับนะครับ ได้แก่นะครับสภาพแวดล้อมของการควบคุมนะครับ control environment นะครับ การประเมินความเสี่ยงนะครับ หรือว่า risk assessment นะครับ กิจกรรมการควบคุมนะครับหรือว่า control activities นะครับการควบคุมข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรนะครับหรือ information and communication นะครับและสุดท้ายนะครับการติดตามและประเมินผลหรือว่า monitoring นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมในส่วนของทั้งตัวข้อมูลตัวสารสนเทศการสื่อสารนะครับความสัมพันธ์องค์กรนะครับเหล่านี้จะ พูดถึงนมาตรการในเรื่องของการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะไม่ให้ความเสียหายเนี่ยจำกัดความเสียหายไว้ในวงกรอบที่ควบคุมได้นะครับโดยประเด็นต่างๆนะครับที่พูดถึงในมาตรฐานนะครับเช่นประเด็นข้อแรกนะครับการควบคุมนะครับสภาพแวดล้อมนะครับของการควบคุมนะครับหรือว่า control environments นะครับ หลักๆในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับจะมุ่งประเด็นไปสู่เรื่องของบุคลากร ทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งไม่ว่าองค์กรไหนก็ตามนะครับส่วนทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่จะเกี่ยวข้องนะครับกับการใช้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยเรายังใช้มนุษย์ในการทำงานธุรกิจในการดำเนินธุรกิจอยู่นะครับดังนั้นนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการเลือก รับบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับ การแต่งตั้งหน้าที่ต่างๆตำแหน่ง สิทธินะครับความรับผิดชอบ การเข้าถึงข้อมูลนะครับ รวมถึงสิ่งที่บุคคลแต่ละส่วนงานจะสื่อสารกันในองค์กรนะครับ ข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกันเป็นอย่างไรนะครับ นี่คือมาตรฐานแรกนะครับของการควบคุมความเสี่ยงนะครับ โดยการควบคุมในเรื่องของ ทรัพยากรบุคคลนะครับ รวมถึงเรื่องของการตรวจสอบภายในคุณภาพของบุคลากร และก็ระบบงานนะครับ ในเรื่องที่ 2 คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับ risk assessment นะครับความเสี่ยงในแง่ของธุรกิจ ในแง่ของทุกกิจกรรมนะครับ มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะครับประเด็นในความเสี่ยงเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติอุทกภัยนะครับความผันผวนทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัย ที่อาจจะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ลักษณะของกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่ แต่ว่าในการที่จะประเมินความเสี่ยงนั้นเราจะต้องมีการที่จะคาดการถึงล่วงหน้าว่านะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรากับระบบงานของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง และมีเอฟเฟกหรือว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับ โดยปัจจัยในการที่จะให้คะแนนมักจะให้อยู่ 2 ประเด็น ก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีมากหรือมีน้อย กับเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกับระบบงานธุรกิจมากหรือน้อยนะครับ ซึ่ง2สส่วนนี้จะเป็นตัว ระบุได้ว่า ปัจจัยหรือว่าประเด็นความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือไม่สำคัญนะครับ ซึ่งเมื่อผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรการในการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับ ลดความเสี่ยงนะครับ หรือทำการจัดสรรความเสี่ยงแบ่งความเสี่ยงออกไปอย่างเช่นการทำประกันภัยอย่างเช่นเราทำธุรกิจในการส่งของเราแบ่งความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันรับความเสี่ยงไปส่วนหนึ่ง หากเกิดความเสียหายขึ้นนะครับ หรือสุดท้ายคือเราต้องตั้งรับยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการพิจารณาหรือว่ามีการตีมูลค่าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้หากเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมานะครับถัดไปนะครับมาตรฐานของกิจกรรมการควบคุมครับ control activities นะครับ การควบคุมภายในการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการควบคุมข้อมูลในองค์กรนะครับ ถือว่าสำคัญนะครับ หากกิจกรรมการควบคุมนี้นะครับไม่ได้รับการดำเนินการนะครับอย่างเป็นประจำอย่างรัดกุมนะครับก็มันจะมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงภายในองค์กรเกิดขึ้นตามมาได้นะครับดังนั้นนะครับในการควบคุมบางองค์กรอาจจะใช้มาตรการกฎนะครับหรือว่าวิธีการปฏิบัตินะครับในการที่จะควบคุม หรือใช้วิธีการป้องกัน การรณรงค์นะครับหรือว่าการแก้ไขซึ่งอยู่อยู่ที่บริบทของแต่ละองค์กรนะครับ แล้วก็อยู่ที่วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรนะครับ บางวิธีการใช้ในองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับอีกหนึ่งอีกองค์กรอื่น ๆก็ได้นะครับ ข้อถัดมาเป็นข้อสำคัญในโลกของทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของการนะครับควบคุมข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรนะครับ ในอดีตเนี่ยการสื่อสารในองค์กรเนี่ยนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลผ่านการพูดคุยการผ่านหลักฐานที่เป็นหนังสือเอกสารอย่างชัดเจน แต่ทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการสื่อสารมันไร้ขอบเขตไร้พรมแดนนะครับเราจะใช้สื่อนะครับหรือว่าใช้โปรแกรมในการสื่อสารมากมายในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไลน์ในการพูดคุยกับลูกค้าควรใช้ Facebook นะครับในการ ติดต่อประสานงานนะครับกับกลุ่มของพนักงานด้วยกันเองนะครับตรงนี้คือความเสี่ยง ความเสี่ยงได้อย่างไร ความเสี่ยงคือข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลภายใน ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลลับ ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งในอดีตเนี่ยเราสามารถควบคุมจำกัดการสื่อสารภายในองค์กรได้ แต่ทุกวันนี้นะครับ การสื่อสารแบบนี้ สิ่งที่จะทำได้คือการสร้างความตระหนักนะครับให้กับบุคลากรทุกระดับได้เข้าใจว่าความสำคัญและความเสี่ยงของข้อมูลที่สื่อสารกันภายในองค์กรหรือว่าสื่อสารกับลูกค้า หรือแม้กระทั่งการสื่อสารไปยังสาธารณะเนื่องจากว่าธุรกิจทุกวันนี้นะครับ โดยเฉพาะเป็นธุรกิจ โดยเฉพาะอยิ่งธุรกิจที่เป็นการค้าปลีกกับองค์กรสาธารณะเป็นองค์กรแบบที่มีการค้าขายกับ บุคคลในจำนวนมากในวงกว้างครับมักจะใช้ช่องทางสื่อสารนะครับทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในการส่งเสริมการขายการตลาดนะครับการบริการหลังการขายหรือว่าการรับข้อร้องเรียนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับถ้าควบคุมบริหารจัดการไม่ดีนะครับอาจจะสร้างความเสียหายที่มันมาก มากกว่าที่ที่เป็นการสื่อสารภายในก็ได้ เนื่องจากว่าสื่อสังคมออนไลน์มันกระจายตัวออกไปในวงกว้างนะครับและก็มีผู้ที่ทั้งหวังดีไม่หวังดี ทั้งจับจ้องนะครับในการที่จะนำข้อมูลนั้นมาใช้ในทางที่เสียหายกับบริษัทได้นะครับ รวมไปถึงเรื่องของอการจัดการชั้น ความลับของข้อมูลต่างๆ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกล่าวกันในถึงบทหน้านะครับในเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลในเรื่องของการจัดลำดับชั้นของข้อมูลนะครับสุดท้ายนะครับในมาตรฐานของโคโซก็คือการติดตามและประเมินผลนะครับ monitoring นะครับ and evaluation นะครับสิ่งที่จะเป็นตัวสะท้อนได้ว่ากิจกรรมที่เราทำไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะครับหรือทำการควบคุมองค์กรนั้นเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยจะต้องมีการ เฝ้าติดตามนะครับ ไม่ว่าจะเกินการประเมินโดยองค์กรภายในเอง ประเมินโดยบุคลากรประเมินโดยสายงานนะครับ แต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีการประเมินโดยใช้บริษัทประเมินภายนอก หรือว่าบริษัทที่ปรึกษาบริษัทคอนซัลท์ในการประเมินภายนอกนะครับ ซึ่งการประเมินเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินองค์ประกอบรวมทั้งหมดนะครับของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะโดยรวมแล้วนะครับ มาตรฐานในการบริหารจัดการควบคุมองค์กรนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับ ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารกันภายในองค์กรนะครับเป็นหลัก เนื่องจากว่าการสื่อสารกันภายในองค์กรนั้นนะครับเป็นการนำพาเอา เป้าหมายนะครับเอาคำสั่งนะครับจากระดับบบริหารเนี่ยลงสู่ระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ ในแง่ของการจัดการข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ และจะเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในบทต่อไปครับ